รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี วัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ถูกต้อง โดยต้องดูอย่างมีวินัยาในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือะพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนผมและขอทานภัยมาณที่สวัสดีครับมันพบกับรายการสายวาร์ปนะครับเอพิโซดที่ 16 แล้วนะครับ วันนี้วันนี้เราจากที่เราห่างหายจากรายการนี้มาประมาณ3เดือน2เดือนเต็มๆเนื่องจากสถานการณ์โควิดลบ19ทำให้ ผมไม่สามารถไปถ่ายทำได้หรืองานศิลปินเราลดน้อยลงนี่เองแต่รอบนี้ค่อนข้างแรงผมต้องต้องต้องใส่แมสเลย เลยนะครับ วันนี้เราก็จะเดินทางไปไม่เชิงไปออกไม่เชิงไปออก นะนานนะฮะเราก็เลยเชิงเชิงวันนี้เราก็เลยออกเดินทาง ไปงานงานไปแกลอรี่วันเกิดพี่ก้าวหน้านั่นเองนะฮะเพราะมันเพราะพรุ่งนี้ก็วันเกิดเขาพอดีที่ชอบกันเอยวันนี้วันเราถ่ายทำวันนี้วันที่สิบสิบกุมภาหกสี่นะฮะนองวันนี้โดนดราม่านะฮะวันนี้เราไปเรามาถ่ายวันธรรมดาได้เพราะวันนี้วันนี้กรุ๊ปบีเขาจะเรียนไงเพราะว่าเมื่อวานกรุ๊ปผมกรุ๊ปเอเลยไปแล้วกรุ๊ปเอเลยไปแล้ว เขาจะสอนสีกรุ๊ปหนึ่งเรียนจริงจังแค่สองวิชาวันนี้เราก็เลยแบบเขาเรียนจริงจังวิชาหนึ่งแล้วก็ วันนี้เราก็แค่เข้าเรียนตามเวลาเขาเฉยๆนะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเราจะไปตึกแกรมมี่แล้ววันนี้เรามีอีเวนต์กอลเแอรี่สองที่แต่วันนี้เราจะไปแบบไม่ธรรมดานั่นเองก็คือ เราจะนั่งรถมีไปสองต่อไอ้สามต่อ นะ จริงๆ ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีรถที่ไปมีเอสูรสะสายเยอะคือเจ็ดสิบเจ็ดนะแต่เราจะไปสองศูนย์ห้าห้าเนาะสองศูนย์ห้าแล้วไปต่อหกเจ็ดไม่รู้ตรงตลาดคลองเตยอ่ะเอาเดี๋ยว เราไปกัน ไปกันเลย ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปตึกแกมมี่เพราะว่าจะเขามีแกลเลอรี่ที่สตาร์บัคจริงๆเขาจะถึงวันวาเลนไทน์แต่ว่า นี่ไปทางตึก ตึกเขาก็คือจะปิดตึก เพราะว่าช่วงวันหยุดเขาปิดตึกไงเหมือนสถานที่ราชการนั่นแหละเราเราจะเข้าด้านนั่นหลังเพราะว่าเรามาทางประตูหน้า นั่งหกสิบมา นี่ออนออกแต่เช้านะรถปาไปครึ่งชั่วโมงไอชั่วโมงครึ่ง มาถึงเดี๋ยวผมเดินกันเลยนะฮะ โอ้โหรถแน่นมาก วันนี้วันราชการไงก็เลยเด็ดนี่กำลังจะเข้ากันนี่นะครับ นี่ไม่ได้มามาเลยจ้าถึงสตาร์ทตอนแรกกับไอ้สุรศักดิ์ก่อนแต่ออกเช้าเลยเยวันนี้ เอาฟูเบฟบิทไออันสุดท้ายข้างหลังมันจะมีชาสี่ตัวค่ะ จะมีเป็นชาดำสามตัว มีอัลมอนด์เอ๊ะมีแมนมอลลาเวนเดอร์แล้วก็เครื่องเทศแล้วก็จะมีเป็นชาเขียวมิ้นเอาชาเขียวมิ้นเท่าไหร่ครับชาเขียวมิ้นจะเป็นไซส์อะไรดีคะไซส์กลางเท่าไหร่ครับไซส์กลางนั่หนึ่งนะคะจะเป็นหนึ่งร้อยสิบบาท ครับสลับใส่ได้นะคะ ไม่ใส่ครับแล้วก็มี้รอเชื่อชาสาม แล้วก็ขอเอาซับซิปอันนึงอันไหนคะเอาวันเอาวันนี้ครับหาชื่อคุณอะไรเอ่ยโดมี่ครับ เอมันก็จะไม่ใหญ่มากมันก็จะไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูที่ด้วยกันเยนะเขาบอกว่ามีบ้านจีนแล้วก็ระหวอางรอออเดอร์พอได้ออเดอร์เราไปเองนะครับเพราะมันไม่ใหญ่มาก พอจะเสียไล้นี่เราเขียนเสร็จแล้วเราก็เขียนเสร็จแล้วนะครับเราก็หยุดฟอร์มตปนว้ธีก็คือเขาสามารก็ขอแล้วก็ปยุดตรงน ฮะแล้วเราก็ถ้าพี่เราเลยแบบบางทีเราก็นำมันดีแล้วก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายไง ไม่คืนมันเนี่ย สตาร์บัคครั้งแรกนะฮะเราก็ไปรอออเดอร์กันไปรอออเดอร์แต่เราเสร็จตรงนี้เราก็ไปต่อ ก็มากินอะไกินระหว่างทางะันเป็นเรากินน้ำเปล่าอะไแล้วก็ขอเวลา ขอกินน้ำนี้ให้ แล้วก็เดี๋ยวเราขอเวลาไป เอาไปตัวไปสุรศักดิ์กันได้เลยนะครับ ดีครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการสาย้านโอ้ลืมวันนี้เราจะมาหาพี่ก้าวหน้ากัน วันนี้เราจะเดินมาแบบงงงโอ้ไม่กับมีมอเตอร์ไซค์ตรงนี้คือคือใต้ทางด่วน ใต้ทางด่วนถึงตรงสุรศักดิ์ร้านมันจะอยู่ตรงเนี้ยแอดวันคาเฟ่ตรงนี้หาไม่เจอเนี่คือใต้ทางด่วนนี่คือทางตัดภาพเลยคือตรงเนี้ยร้านเล็กมาก Selamat dulu ya. เอาได้เปิดไปครัเข้าวข้าแล้วเแล้วเอาเซตขนมร้อยสามสิบเก้าคได้รับค่ะเนหนึ่งเนาะครับรู้ว่าหนูทำไม่เป็นด้วยแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับ PS ร้านคาเฟ่รนี่นะครับร้านสองแบบ เกินน้ำกัน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 ือเสียเยอะสามร้อยกว่าบาทนะบมันมีเสียไปสองร้อยกว่าบาทผมไม่รู้ค่าเดินทางนะจ้ะ ครับครับนี่นะหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาท กิจกรรมให้เลยนะคะเรียนการใช่แล้วก็มีข้างบนอีกที่หนึ่งอ๋อ ข้างบนนี้คือทำอะไรครับ มันก็เขียนเสร็จแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็ประเด็นด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมันก็ใส่นี้ไม่รู้ใส่หัวอะได้เซตนี่สวยมากเพลงเด็กทุกรมดประมาณนี้อ่ะ รงสาทรคุ้มมากเลยเร่งเิีนอะไรใช่ไหมครับเล่นได้แกะไม่ให้ล้วงเลยนะ ให้ล้วงเลยละน่ะอันนี้ครับ แกะดูเลย ขามีจับฉลากมีจับฉลากไปรู้มันยัไงนี่เป็นสลิดสุดเยก็เราก็จะกินตามคำเนียแล้วเราก็ไปกินกันเลย ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่เดี๋ยวพี่จะขยับออกมานีจ้าแต่ตอนนี้เขาเพิ่งเปิดเขาเพิ่งเปิดทีวีจ้า เพราะว่า วันนี้เรามาลังสนายวันนี้คือวันที่ผมเรียนน้อยเพราะว่าเขาจะสอนการทำคุกมากกว่านี่ของเยอะมาก ยอะมากแลดูมาฟีน่าตัดให้ส้มกุดีแล้วก็นี่นะ มันเลยไม่สายวันนี้วันราชการนะก็คนใหญ่หยุดก็คงเนี่เคสหนักกระจาย้ก็คงเยอะมาก เออที่สมกับที่ทีมงานบอกจริงเยอะจนแบบถ้าสั่งชุดนี่ก็คงแต่เราสั่งสองชุดไม่น่าหรอกเพราะเา cái trục này. Đó là nó phải อีกสิบปีก็คงไม่ได้ปิดรางวัลที่หนึ่งแล้วพี่นหนึ่งออกแล้วหนึ่งหรอ ใช่แรงมากอ่ะ ประมาณที่สองแล้วไม่สามารถทำจริงไม่ น้าตาก็ไ่นาเด็กขอไปหน่อยทำยังไงให้มันอนุ้ัต 妈妈，的弟啊。 คือต้องแค่ส่วนของผู้เสียัตว้ามมันจริงเราก็ทำแล้วเราเป็นทางกำกันเลยระบบอารมณ์ภาพสีทั้งเลยนี่คือมันติดโควิดแล้วก็ อีกออก้าปุ้สวยนั่นมันก็จะสวยมากออกมาได้ก็โอเคเนาะ เดี๋ยวเราก็จะเราก็จะรีบเดินทาง ไปนั่งรถเมล์สาย77เนาะมันไม่เดี๋ยวเรานั่งรถจิตๆกลับบ้านกันนะเดี๋ยวไปที่รถเลยฟุ๊ อนนี้ก็เราจะเดินไปถนนสาทรนะเดี๋ยวเราก็ไปหาห้องน้ำนะครับอะไรเข้าบนก่อนนะเพราะว่าอยู่ตรงทางด่วนถ้าอยู่ตรงทางด่วนเลย แต่ว่าต้องระมัดระวังคนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แคบนะตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถติดไปอนุสาวรีย์นะฮะตอนนี้รถไฟหมอที่สอง Thank you.